สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่าน ดิฉันอรทัยพรมเพศอาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่บทเรียนที่ 1 ของรายวิชา ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ในบทที่ 1 นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานในการทำการค้าออนไลน์ ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญได้แก่ ความสำคัญในการทำการค้าออนไลน์ ข้อมูลสถิติที่สำคัญและแนวโน้มของการทำการค้าออนไลน์ การเตรียมความพร้อมในการทำการค้าออนไลน์ ช่องทางการทำการค้าออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ การขายสินค้าผ่านทาง e-marketplace การขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย การขายในลักษณะของ dropship เป็นต้น ตลอดจนถึงวิธีการชำระเงิน และวิธีการขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ ค่ะ